สิ่งถัดมาที่องค์กรธุรกิจทั่วไปควรจะทำก็คือการมี disaster recovery plan นะครับ หรือการมี business continuity plan นั่นเองแผนที่ว่านี้จะเป็นตัวบอกว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเหตุขัดข้องขึ้นแล้วนะครับ ในเมื่อระบบเทคโนโลยีขององค์กรไม่สามารถทำงานได้เนี่ยองค์กรจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไรนะครับ หากปราศจากแผนนี้นะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น องค์กรธุรกิจก็จะไม่สามารถตัดสินใจและกระทำการได้อย่างถูกต้องนะครับ ทำให้กระบวนการธุรกิจนั้นต้องหยุดลงนะครับ ดังนั้นองค์กรธุรกิจจะต้องมองโลกเรียกว่าในแง่ร้ายไว้ก่อนนะครับ จะต้องใคร่ครวญอยู่เสมอว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเช่น ไฟดับ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือวินาศภัยต่างๆ องค์กรของตนนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และจะรับมือต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างไร พื่อที่จะทำให้กระบวนการธุรกิจหลักของตนยังดำเนินต่อไปได้นะครับ และไม่กระทบต่อลูกค้า ด้วยเหตุนี้นะครับจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรจะต้องจัดทำแผนที่เรียกว่า disaster recovery plan หรือแผนกู้ภัยไว้เผื่อใช้ยามฉุกเฉินนั่นเอง ในแผนกู้ภัยนั้นจะเน้นกระบวนการทางด้านเทคนิคนะครับ ที่จะทำให้ระบบสารสนเทศขององค์กรกลับมาใช้งานให้ได้ให้เร็วที่สุดหลังจากที่ประสบเหตุนะครับ นอกจากนี้ในแผนกู้ภัยนั้น จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการสำรองข้อมูล เพื่อไม่ให้ข้อมูลทางธุรกิจที่มีความสำคัญนั้นสูญหายนะครับส่วน business continuity plan หรือ BCP ก็คือแผนที่ระบุถึงวิธีการที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจสามารถที่จะดำเนินไปได้นะครับ แม้ว่าระบบสารสนเทศขององค์กรจะต้องขัดข้องหรือหยุดลง นอกจากนี้ยังรวมถึงแผนการกู้ระบบให้กลับมาใช้งาน BCP จะชี้ให้เห็นว่ากระบวนการหรือกิจกรรมใด ที่มีความสำคัญหรือเป็นจุดวิกฤตของการดำเนินกระบวนการนั้น แล้วก็จะมีวิธีปฏิบัติการในกระบวนการ และกิจกรรมนั้นอย่างไรนะครับเมื่อระบบสารสนเทศขัดข้อง ผู้บริหารผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทางธุรกิจ จะต้องทำงานสอดประสานกันนะครับในการวางแผนที่เรียกว่าแผน BCP นี้ โดยใช้ความชำนาญแต่ละด้านของตน เพื่อที่จะระบุว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการที่สำคัญและเป็นกระบวนการวิกฤต ข้อมูลใดที่องค์กรจะต้องดูแลเป็นพิเศษ และจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรนะครับการฟื้นฟูระบบสารสนเทศขององค์กรหลังภาวะวิกฤตเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้อย่างไร การที่จะคิดแผน BCP ได้ต้องการความรู้ที่หลากหลาย และต้องการผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางธุรกิจนะครับในทุกๆส่วนเข้ามาระดมสมอง เพื่อร่วมทำแผนที่ว่านี้ เครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้องค์กรสามารถทราบว่า ระบบการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร ก็คือการทำการตรวจสอบระบบสารสนเทศ หรือ information system auditing นะครับตัว information system auditing เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากนะครับ ที่จะช่วยองค์กรในการตรวจสอบระบบของตนเองอย่างถี่ถ้วน แล้วก็มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบอยู่สม่ำเสมอ กระบวนการตรวจสอบนี้ก็จะรวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของระบบโดยรวมนะครับ การตรวจสอบระบบย่อยต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์กร ผู้สอบจะตรวจสอบข้อมูลและการไหลของข้อมูล ว่าเป็นไปตามที่องค์กรต้องการหรือไม่นะครับ มีการประมวลผล มีผลลัพธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วนหรือไม่ การตรวจสอบนั้นยังรวมไปถึงการตรวจสอบเทคโนโลยีที่ใช้นะครับ กระบวนการเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการอบรมและฝึกฝนพนักงานนะครับในการตรวจสอบก็จะมีการจำลองสถานการณ์ โดยมีการทดลองโจมตีระบบ ว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง หรือที่เรียกว่า penetration test นะครับ แล้วก็จุดอ่อนนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบขององค์กรอย่างไร ในกระบวนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบก็จะทำเอกสาร แสดงให้เห็นจุดอ่อนของระบบนะครับโดยมีการจัดลำดับความสำคัญไว้ และมีการประมาณ หรือการประเมินความเป็นไปได้ ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือภัยคุกคามแต่ละชนิด สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่า เมื่อองค์กรมีแผน BCP แล้วเนี่ยนะครับ สิ่งสำคัญก็คือการซ้อมแผนเหล่านั้นให้ทุกคนในองค์กรเกิดความคล่องแคล่วนะครับ การซ้อมแผนนั้นอาจจะมีได้หลากหลายวิธีการ อาจจะเป็นเพียงการเชิญแต่ละคนในองค์กรมานั่งประชุมกันนะครับ แล้วก็ซ้อมบทกัน เช่นการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วแต่ละคนจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรนะครับ หรือนอกจากนี้ก็จะมีการทำสิ่งที่เรียกว่าการทำซิมูเลชันนะครับ หรือการทำสถานการณ์จำลอง ก็เป็นการจำลองว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้น แต่ละคนก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตามลำดับหรือตาม มาตรการที่ได้กำหนดไว้ใน BCP ครับการซ้อมแผน BCP อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้คนในองค์กรมีความคุ้นเคยกับตัวแผน และวิธีการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนะครับ ผู้ปฏิบัติก็จะไม่จนกตกใจ แล้วก็จะดำเนินการตามแผนไปอย่างเป็นอัตโนมัติครับดังนั้นจะกล่าวโดยสรุปก็คือว่า องค์กรจะต้องมีแผน BCP ของตน และมีการฝึกฝน ซ้อมมืออยู่อย่างเสมอ เพื่อที่จะได้รับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วิธีการที่องค์กรจะป้องกันภัยคุกคามนะครับก็จะมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้เช่นเดียวกัน ปัจจุบันนั้นมีเทคนิควิธีการและเครื่องมือมากมายนะครับที่จะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถรักษาความปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือพวกนี้ก็อย่างเช่นระบบการจัดการและยืนยันตัวตน หรือ identity management นะครับ ระบบป้องกันการเข้าใช้ระบบโดยไม่รับอนุญาต เรามาดูเครื่องมืออย่างแรกกันก่อนเลยนะครับ เครื่องมืออย่างที่1ก็คือ identity management and authentication ก็คือเครื่องมือที่ตรวจสอบยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับ องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ มักจะมีระบบสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากนะครับ ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยๆ ที่อยู่ในแผนกหรือส่วนงานต่างๆ ระบบจัดการและยืนยันตัวตนที่ว่านี้นะครับ ก็จะมีหน้าที่ที่จะเก็บข้อมูลของพนักงานในองค์กรแต่ละคน แล้วก็เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ หรืออำนาจในการเข้าใช้ระบบ การเข้าถึงข้อมูลขององค์กรนะครับ ผู้ใช้ระบบแต่ละคนนั้นจะต้องมีชื่อการเข้าใช้ระบบที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น แล้วก็มีรหัสในการเข้าใช้ระบบด้วย นอกจากนี้จะต้องมีระบบที่ทำการรักษาข้อมูล ผู้ใช้ระบบไม่ให้หลุดรอดออกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับ ก่อนที่จะทำการเข้าใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรนั้น ระบบ IDM ก็จะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ที่ต้องการจะเข้าใช้ระบบก่อนนะครับ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลใดๆ หลุดรอดออกไป สู่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบขององค์กร ระบบ IDM นั้นจะตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นใคร สังกัดอยู่หน่วยงานใดนะครับ เป็นตัวตนของบุคคลนั้นจริงหรือไม่ เพื่อไม่ให้มีการปลอมแปลงตัวตนเข้ามา มีการใช้รหัสนะครับในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้ระบบ รหัสที่ว่านี้อาจจะเป็นรหัสตัวเลขตัวอักษร หรือการใช้การสแกนม่านตา ลายนิ้วมือ หรือลักษณะทางกายภาพอื่น ๆนะครับ จุดอ่อนของรหัสที่เป็นตัวเลขตัวอักษรก็คือว่า ผู้ใช้งานระบบมักจะลืมรหัสของตนนะครับทำให้เข้าใช้ระบบไม่ได้ หรือไม่ก็จดรหัสทิ้งไว้หรือไม่ก็ไปบอกให้ผู้อื่นทราบนะครับ ดังนั้นก็มีโอกาสที่ผู้อื่นจะนำรหัสนั้นไปแอบอ้างเข้าใช้ระบบแทนได้ การเลือกรหัสที่สามารถคาดเดาได้ง่ายนั้นนะครับเป็นจุดอ่อนของระบบสารสนเทศในองค์กรอย่างมากนะครับ ผู้ประสงค์ร้ายสามารถทำการคาดเดารหัสพวกนี้ได้ไม่ยากมากนักนะครับและบางครั้งก็จะมีการใช้โปรแกรมเดารหัส เพื่อที่จะทำการเดารหัสได้อย่างถูกต้องได้รวดเร็ว ดังนั้นผู้ที่ใช้ระบบก็ควรจะมีการตั้งรหัสให้มีความซับซ้อน แล้วก็เปลี่ยนรหัสอยู่เป็นประจำรวมถึงไม่เขียนรหัสไว้ตามที่ต่างๆด้วยนะครับ เพราะว่า การทำเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเปราะบาง นอกจากนี้นะครับ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัย ก็อาจจะใช้โปรแกรมพวก Sniffer เพื่อแอบขโมยชื่อผู้ใช้งานหรือ username แล้วก็ขโมยรหัสจากเครือข่ายขององค์กรนะครับถ้าหากองค์กรไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับ เนื่องจากว่าการใช้ username password นั้น มีความเปราะบางค่อนข้างมาก เจึงมีการคิดการยืนยันตัวตนแบบอื่นๆนะครับนอกจากการใช้รหัสผ่านเช่นการใช้สัญลักษณ์หรือโทเก้นซึ่งอาจจะเป็นเหรียญกุญแจแบบฝังชิป หรือสิ่งที่มีรูปลักษณ์พิเศษอื่นๆนะครับการใช้สมาร์ทการ์ดเป็นแบบจำตัวก็เป็นการใช้โทเก้นแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีการยืนยันโดยการใช้อวัยวะที่ในโลกนี้จะไม่มีทางเลยที่คน 2 คนจะซ้ำกันนะครับเช่น ลายนิ้วมือหรือม่านตา การยืนยันตัวตนโดยใช้อัตลักษณ์ทางร่างกายแบบนี้นะครับเราเรียกว่า biometric authentication ความจริงก็คือลายนิ้วมือของทุกคนในโลกนี้นะครับจะไม่ซ้ำกันเลยแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดกันก็ตามทำให้ระบบสามารถแยกแยะและระบุตัวตนได้อย่างถูกต้อง ม่านตาหรือเรตินาของมนุษย์นะครับก็จะมีความเป็นเฉพาะตัวที่สูงมากนะครับการยืนยันโดยใช้อัตลักษณ์อื่นๆ เช่น การใช้เสียงหรือรูปหน้าอาจจะมีความปลอดภัยน้อยกว่า 2 วิธีการแรก นื่องจากว่าเสียงก็สามารถถูกลอกเลียนแบบได้นะครับ รูปหน้าก็จะมีความคล้ายคลึงกันได้ คราวนี้มาดูเครื่องมือในกลุ่มที่ 2 กันบ้างนะครับ เครื่องมือในกลุ่มนี้ก็คือ firewall กับ intrusion detection system แล้วก็พวก antivirus นะครับเครื่องมือในกลุ่มนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า firewall หรือกำแพงไฟนะครับระบบป้องกันผู้บุกรุก หรือ intrusion detection systems เรียกย่อๆว่า IDS แล้วก็โปรแกรมต่อต้านไวรัส ก็คือ antivirus software ซอฟต์แวร์เหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันผู้ประสงค์ร้าย และโปรแกรมมุ่งร้ายที่สามารถทำการจู่โจมระบบขององค์กรได้ผ่านทางเครือข่ายนะครับ โดยเฉพาะการจู่โจมที่มาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไฟวอลจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่รับอนุญาตเข้ามาใช้เครือข่ายส่วนบุคคลขององค์กรนะครับ นั่นก็หมายความว่าบุคคลภายนอกองค์กรจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้ ระบบไฟวอลนั้นอาจจะอยู่ในรูปของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรือผสมกันก็ได้ Firewall นั้นจะมีหน้าที่กรองข้อมูลที่ผ่านเข้าออกเครือข่ายขององค์กร Firewall จะถูกติดตั้งไว้ระหว่างเครือข่ายส่วนบุคคลขององค์กร กับเครือข่ายสาธารณะเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับ ดังนั้น Firewall ก็จึงทำหน้าที่เปรียบเสมือนกำแพงที่กั้นพื้นที่ส่วนบุคคล กับพื้นที่สาธารณะออกจากกัน ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกนั้นล่วงล้ำเข้าในเครือข่ายองค์กรได้ หากไม่ได้รับอนุญาต Firewall จะมีหน้าที่ตรวจสอบและกันกรองข้อมูลในระดับ IP address นะครับหรือระดับ application ก็ได้ ก่อนที่จะอนุญาตหรือห้ามให้ข้อมูลเข้าออกกับเครือข่ายขององค์กร เทคโนโลยีที่ใช้ในการกรองข้อมูลของ Firewall นั้นมีหลายประเภทนะครับเช่น Packet Filtering Stateful Inspection Network Address Translation หรือ NAT นะครับแล้วก็ Application Proxy Filtering ซึ่ง Firewall สามารถใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้ผสมผสานกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองข้อมูล การกรองแบบ Packet Filtering นะครับวิธีการนี้เนี่ย Firewall จะตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ใน Header ของข้อมูลนะครับ ซึ่งใน Header หรือส่วนหัวของข้อมูลนี้นะครับก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าข้อมูลนี้ถูกส่งมาจากที่ใด และกำลังจะส่งไปไหนและถ้าหากข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ Firewall ก็จะกรองข้อมูลนั้นทิ้งออกไป การกรองข้อมูลแบบ stateful inspection นะครับ Firewall จะทำการตรวจสอบชุดของกลุ่มข้อมูลนะครับ ว่าชุดข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาหรือติดต่อสื่อสารระหว่าง ระบบ 2 ระบบหรือไม่ การติดต่อสื่อสารหรือการโต้ตอบที่เรียกว่า dialog นี้นะครับต้องเป็น dialog ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถ้า dialog นี้ไม่ได้รับอนุญาตไฟวอลก็จะทำการกรองข้อมูลกลุ่มนั้นทิ้งออกไปนะครับตัวอย่างเช่นไฟวอลที่อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะเว็บเบราว์เซอร์ ก็จะกรองข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ออกไปนะครับทำให้ซอฟต์แวร์ประเภทอื่น ๆ นั้น ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าออกเครือข่ายขององค์กรได้ เทคนิคการกรองข้อมูลแบบต่อมาก็คือ Network Address Translation หรือ NAT นะครับ NAT จะทำการซ่อนใน IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายในองค์กร ที่เราเรียกว่า private IP address ไว้นะครับ private IP address นั้นจะถูกหุ้มห่อด้วย IP address สาธารณะ หรือ public IP address นะครับ ดังนั้นผู้ที่แอบดักข้อมูลโดยใช้โปรแกรม sniffer ก็จะไม่สามารถทราบ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้เลยนะครับ เทคนิคการกรองข้อมูลอย่างสุดท้ายก็คือ application proxy filtering นะครับ เทคนิควิธีการแบบนี้เนี่ย firewall จะทำหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูลที่ถูกส่งเข้าออกจากเครือข่ายนะครับ โดยองค์กรจะมีไฟวอลที่เรียกว่า proxy ทำหน้าที่เป็นตัวขั้นกลางนะครับทำการส่งต่อบทสนทนาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในองค์กร กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกองค์กร ดังนั้นบุคคลภายนอกก็จะไม่ทราบรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในองค์กรได้เลยนะครับไฟวอลจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งกฎในการกรองข้อมูลนะครับ การออกแบบกฎการส่งผ่านข้อมูลที่ดี พวกแบบจำเป็นจะต้องเข้าใจธรรมชาติของการรับส่งข้อมูลของระบบสารสนเทศในองค์กรนั้น ในขณะที่การตั้งกฎมีความเข้มงวดมากและขั้นตอนมากก็จะทำให้การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายมีความล่าช้า ในทางกลับกันครับ หากการตั้งกฎนั้นมีความหละหลวม ก็จะทำให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือโปรแกรมมุ่งร้ายนั้นสามารถเจาะผ่านไฟวอลเข้ามาได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นผู้ที่ออกแบบกฎของไฟวอลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญสูง เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจขององค์กรนะครับ แล้วก็พยายามรักษาสมดุลระหว่างความเร็วของระบบเครือข่าย แล้วก็ความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลที่เข้าออกจากองค์กร เครื่องมือถัดมาในกลุ่มนี้นะครับก็คือ intrusion detection system หรือเรียกย่อ ๆว่า IDS ระบบ IDS ก็คือระบบที่ป้องกันผู้บุกรุกนะครับ จะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่าย ว่าข้อมูลนั้นมีลักษณะผิดปกติหรือไม่ โดยจะมีการตรวจสอบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลานะครับ IDS จะถูกติดตั้งไว้ ณจุดที่มีข้อข้อมูลเข้าออกมากที่สุด IDS จะทำหน้าที่แจ้งเตือน เมื่อมีข้อมูลที่มีลักษณะต้องสงสัย หรือเป็นข้อมูลที่สอเขาว่าจะเป็นการบุกรุกนะครับ IDS จะใช้วิธีการตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลที่ถูกส่งเข้าออกจากเครือข่าย การโจมตีแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะของตัวเองนะครับ เช่น การเดาสุ่มรหัสผู้ใช้งาน การโจมตีเครือข่ายแบบ DDoS ก็จะมีรูปแบบการส่งข้อมูลที่ชัดเจน และคล้ายคลึงกันเสมอ ทำให้ระบบ IDS สามารถทราบได้ว่า ในขณะนี้ ระบบขององค์กรกำลังถูกโจมตีด้วยเครื่องมือใด ผู้ดูแลรักษาระบบสามารถปรับแต่งให้ IDS ทำการปิดกั้นข้อมูลที่น่าสงสัยได้นะครับ หรือแม้กระทั่งปิดระบบสารสนเทศขององค์กรไว้ เพื่อป้องกันภัยคุกคาม โปรแกรมตัวถัดมานะครับก็คือ anti virus และก็ anti spyware โปรแกรมต่อต้านไวรัส แล้วก็ต่อต้านสปายแวร์เหล่านี้จะถูกออกแบบมาสำหรับใช้ส่วนบุคคล แล้วก็ใช้ในระดับองค์กรนะครับ รแกรมประเภทนี้จะมีความจำเป็น แล้วก็ควรที่จะติดตั้งให้กับคอมพิวเตอร์ทุกทุกเครื่องที่อยู่ในองค์กรเลย เพื่อป้องกันการโจมตี เนื่องจากว่าไวรัส แล้วก็สปายแวร์เป็นภัยคุกคามที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอครับ โปรแกรมประเภทนี้ก็จะตรวจสอบระบบสารสนเทศตลอดเวลา แล้วก็พยายามค้นพบหาโปรแกรมที่เข้ามามุ่งร้ายกับระบบนะครับ และเมื่อเจอก็จะทำการกำจัด หรือกักกันบริเวณไวรัส ที่ค้นพบไม่ให้ลูกลามไปติดที่ระบบอื่นนะครับ รแกรม ต่อต้านไวรัสนั้นจะสามารถกำจัดไวรัสที่เขารู้จักเท่านั้นนะครับ การที่โปรแกรมต่อต้านไวรัส จะรู้จักไวรัสตัวนั้นหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่า โปรแกรมนั้นได้รู้จักลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์ของไวรัส แต่ละสายพันธุ์หรือเปล่านะครับ โปรแกรมต่อต้านไวรัสนั้นก็จะมีระบบฐานข้อมูล ที่เก็บลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์ของไวรัส แต่ละสายพันธุ์ไว้นะครับ หน้าที่ของผู้ใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็คือ จะต้องทำการอัปเดตระบบฐานข้อมูลไวรัสซิกเนเจอร์นี้อยู่เป็นประจำนะครับเพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัย แล้วก็สามารถตรวจจับไวรัสใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ บริษัทที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโปรแกรมต่อต้านไวรัสนะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นบริษัท m a c a f e e s ไ m o n t e c h หรือ Trend Micro นะครับอาจจะมี c a s p e r s k y ร่วมด้วยนะครับโปรแกรมต่อต้านไวรัส จากบริษัทเหล่านี้นะครับก็มักจะรวมโปรแกรมต่อต้านสปายแวร์เข้าไว้ในชุดเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ป้องกันการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต เช่นพวก Ad Aware นะครับ แล้วก็โปรแกรมที่ป้องกันสปายหรือโรบอทบิดด้วยนะครับ เครื่องมืออย่างสุดท้ายในกลุ่มนี้ที่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับ ก็คือ Unified Threat Management System หรือ UTMS ระบบนี้จะเป็นระบบที่บูรณาการเอาระบบป้องกันการจู่โจม เช่น Firewall IDS Virtual Private Network หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนนะครับ ระบบป้องกัน Spyware ระบบกรองข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ รวมเอาไว้เป็นเครื่องมือเดียว ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการลงทุนกับระบบรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรนะครับ เครื่องมือ UTMS ก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับ เพื่อที่ให้เหมาะกับขนาดองค์กรตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับนำไปใช้กับเครือข่ายได้ทุกขนาดนะครับ บริษัทชั้นนำที่ผลิต UTMS ก็อย่างเช่น Crossbeam นะครับ Fortinet หรือ Checkpoint นะครับ ในปัจจุบันนี้บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเช่น Cisco System หรือว่า Jupiter Network ก็มีการนำเอา UTMS เนี่ยเข้ามาบรรจุรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองอีกด้วยนะครับ